各位同学好สำหรับคลิปนี้เหล่าซื้อก็มีคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับตลาดแหล่งช้อปปิ้ง การซื้อขายสินค้ามาฝากกันนะครับ ไปชมกันเลยครับ购物中心购物中心 shopping center 商场商场 shopping mall 集市集市ตลาดนัด 逛街，逛街，shopping。顾客，顾客，ลูกค้า。售货员，售货员，พนักงานขาย。借钱，หรือเ格。借钱，หรือเ格，ราคา。便宜，便宜，ราคาถูก。 กุ้ยกุ้ยราคาแพงเสี่ยนจินเสี่ยนจินเงินสด จ่าหุยตะหลิงเฉียน จ่าหุยตะหลิงเฉียน เงินทอน สินย่งขาสินย่งขาบัตรเครดิต เจียนเจี้ยหรือตาเจอเจียนเจี้ยหรือตาเจอ ลดราคา 服ูจวงปููจวงปูแผนกเครื่องแต่งกายจีเนียนผินปูจีเนียนผินปูแผนกของที่ระลึกหว品部จ妆วงผินปูหวจวงผินปูแผนกเครื่องสำอาง文具นจีปูนจีปูแผนกเครื่องเขียน首饰部首饰部 ผนกเครื่องประดับ ต่อไปเราไปชมประโยคกันนะครับ นินเย่าหมาย什มหนินเย่าหมายม么คุณต้องการซื้ออะไรครับหนิน在找什么产品可以问问หนิน在找什么产品可以问问คุณกำลังหาอะไรอยู่ ถามได้ครับต้าห้าว ต้าห้าวไซส์ใหญ่ จงห้าวจงห้าวไซส์กลางเสี่ยวห้าวเสี่ยวห้าวไซส์เล็ก你有再大一点的吗？你有再大一点的吗？คุณมีใหญ่กว่านี้อีกไหม我想买泰式布料。我想买泰式布料。ฉันอยากจะซื้อผ้าไหมไทย 我想看看那件衣服我想看看那件衣服ผมขอดูเสื้อตัวนั้นหน่อยครับ请问这款裤子放在哪请问这款裤子放在哪ขอถามหน่อย กางเกงแบบนี้อยู่ตรงไหน你有榴莲糯米饭卖吗你有榴莲糯米饭卖吗 คุณมีข้าวเหนียวทุเรียนขายไหมเเเจนปาชี่ย真抱ม没有ขอโทษครับไม่มี还能优惠吗还能优惠吗ลดราคาได้ไหม不能优惠了不能优惠了不能再减价了不能再减价了不能再便宜了不能再便宜了 ลดราคาไม่ได้แล้ว你们接收信用卡吗你们接收信用卡吗คุณรับบัตรเครดิตไหม不收信用卡只收现金不收信用卡只收现金ไม่รับบัตรเครดิต รับแต่เงินสด直走再往左拐就看到纪念品布了 直走再往左拐就看到纪念品部了เดินตรงไปเลี้ยวซ้าย ก็เจอแผนกของที่ระลึก อย่าลืมนำคำศัพท์และประโยคไปฝึกฝนทบทวนกันนะครับ我们去逛街吧